ต่เราเป็นกงเต็กสองครับนะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งซึ่งหลังจากที่เเสร็จพิธี อันนี้เนี่ยไม่ใช่งานของอาม่านะงานของอาม่าคือชุดหนึ่งไปแล้วถูกปะครับกันเนี่ยจะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องไปจัดที่ต่างจังหวัดคือที่บ้านงาน ไม่ได้จัดในในกลอืมนะแล้วทั้งทีมยกทีมกันไป ครับอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปคร่าวๆว่าพิธีกรรมมันก็จะมีจากที่เอ่อเคยเล่าวีฟังครับ แต่ครั้นี้ที่มามาที่บ้านหลังนี้มันมีสิ่งที่แปลกๆอีกบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีอาณาเขตค่อนข้าง คือบ้านประมาณสองสามไร่อ่ะอืมหูใหญ่มากแล้วโห ใหญ่บ้านบ้านคือบ้านคงมีกระตังง่ยง่ายแล้วเขาก็จัดจัดจัดงาน แต่สิ่งที่มันแปลก ก็คือ ที่มันร่วมงาน แทบไม่มีเฮ้ยเออ อันนี้แปลก อันนี้แปลกเออแขกแขกที่มาร่วมงานนี้แทบไม่มีอ่ะคือบ้านหลังเบลเลอร์บาร่าครับดีแต่แล้วสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าก็คือ ญาติพี่น้องนี่ก็แทบไม่มี เออ เออ มัน มันยิ่งทำให้เราว่าเวลาเราไปถึงหน้างานเราทำให้เราวางตัวไม่ถูกว่า เออ ตอนแรกเข้าไปถาม เออญาติของคนตาย ครับ ซึ่งก็เป็นสามีของคนตายนี่แหละอยังวัยรุ่นอยู่เลยก็คือประมาณ อายุมากกว่าพวกเราไม่มากประมาณสักสามสิบกว่า อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออเขาเขา ทางอาปาเขาอะต้องการให้เจ้าหน้าที่สมาคมอะมาช่วยงานให้อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราก็ปัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนในตระกูลเดียวกันแท้เดียวกันอะไรอย่างเงี้ย เออด้วยความที่ว่ารับปากแล้วก็มาพอมาเนี่ย มันไม่ควรที่จะเหมือนกับเป็นอะไรที่มันอีหลักอีเหลือกอีหลักอีเหลือกก็คือแขกอะที่แทนที่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มานั่ง นะครับให้เราเชิญอะไรเงี้ยเป็นเป็นแขกไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้อ่ะสองสามคนแล้วก็ให้เรามาเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งระหว่างระหว่างที่เชิญนะครับเราก็ทำเหมือนปกติก็เชิญแขกเข้ามา แล้วก็ ทุกคนก็ดืงสองแถว เพื่อที่ออต้อนรับแขกพอหลังพอหลังจากที่เราต้อนรับแขกเสร็จแล้วเราก็ต้องหันหน้าไปทางโรงถูกป่ะวีครับ พอเราหันหน้าไปทางโรงอ่ะ ช่วงที่บอกคารวะครั้งที่หนึ่งเออ เสียงดังตุ้มออกมาจากโรงอ่ะแขกที่เชิญมายังสะดุ้งเลยอ่ะ มีเสียงเหมือนทุบทุบโรงอย่างนี้เหรอพี่ ใช่ เออเออเออเสียงดังตั้งเลยอ่ะเออโอ้โหเขาสะดุ้งสิครับ แต่ในความที่แบบ มันมันเป็นเสียงเสียงที่ว่า เป็นไมโครคิดว่าไมโครโฟนหล่นหรือเปล่า เพราะว่า มันจังหวะเหมือนกับ ไมโครโฟนมันหล่นที่ที่ที่คนที่เป็นพิธีกรน่ะใช่ไหมมันเสียงแต่เสียงไมโครโฟนหล่นมันก็ดังมันจะดังเหมือนกับอะไรอ่ะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยตึ้งเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตึ้งเหมือนกับเสียงคนเอามือเคาะเคาะไม้อ่ะนึกออกปะปึ้งเสียงมันดังพร้อมกันเลยแต่ไอเสียงลงอะดังมาทีหลังไอเสียงไม้ไม้ตรงอ่ะ ทีแรกใช่ป่ะครับพอไม่ตกแล้วปึ๊กแล้วะลงไปเสียงนี่กระเสามันจะปึ๊กออกมาโอ้โหตอนที่คำนับครั้งที่หนึ่งทุกคนก็เหมือนกับว่าตะดุ้งอะนะตะดุ้งแล้ว อ่าพี่ตะกุพวิกรก็ก้มลงไปแล้ว หยิบไม้ขึ้นมา หลังจากที่หยิบไม้ขึ้นมาเสร็จอ้าวคำนับครั้งที่สองตอนนี้ไม้ถืออยู่ในมือแล้ว มันไม่ควรจะตกแล้วล่ะพอคำนับไปเสร็จปุ๊บตึ้ง อันเนี้ย ได้ยินเต็มสองรูหูกันกันทั้งงานเลยอะเฮ้ย แต่พวกเราก็ด้วยความเราเฮ้ย ในใจก็บอกเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้น ก็เลยแบบรวบรวมความกล้านะสำนับท่านที่สามเสร็จนะ ก็ยังมีเสียงเคาะเหมือนกับเคาะตึ้งออกมา อืจนจนจนเอ่ออาเจ็บที่เป็นหัวหน้าพวกเราอ่ะนั่นก็เลย ตัดสินใจเดินลงไป ไปที่โรงเลย ไอ้พวกเราก็เดิน เดินตามดูแบบห่างๆไะนะเออ แต่พอเราไปที่โรงอ่ะ สิ่งที่เราเห็นอวีครับโรงไม่ได้มีใบเดียวว่ะฮะแต่มีสองใบวางวาง ซ้อนกันอยู่ใบเลย อุ้ยไม่ซ้อนไว้ข้างหลัง เออ ใช่ไงความความหมายของผมคือมีอีกโรงหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังใช่ไหม ใช่ แล้วสิ่งที่ทำให้เสียงดังตื้นเนี่ยนะ เป็นแมวดำอ่ะทำไมอ่ะ อยู่อยู่ตรงหลังโรงอยู่ดินอยู่บนโรงเล็กอ่ะครับเออแล้วเอาหัวมันขกหัวมันอ่ะชนโรงเออ เออแล้วคนนี้มันเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเออเออถูกป่ะแต่ว่ากับพอรู้สาเหตุแล้วว่าทำไม ไม่เสียงเสียงเหมือนว่ามีคนข้อลงครับกลายเป็นว่าเสียงแมว แมวมันควรที่จะร้องดูก็เมี้ยวเมี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอไอ้แมวตัวนี้กับไม่ได้ร้องอ่ะแต่ก็หัวชนลงอ่ะ ครับ เออแล้วจังหวะมันทำไมมันพอดีอย่างนี้ ไอ้เราก็งงเจ็บเข้าไปไล่พยายามไล่แมวแต่เขารู้ว่าเหมือนกับว่าสะขอนใจอะไรกับคนแล้วล่ะครับ ไล่แมวแล้วแมว แมวแทนที่มันกระโดดจะโดดหนีออกไปใช่ไหมอ่า มันกระโดดกระโจนออกไปข้ามลงอ่ะ โอ้โหมันเป็นลงใจอ่ะมันกระโดดไปข้างหน้าโอ้โหเข้านั้นแหละรู้เรื่องดี เงี้ย ครับ เข้านั้นแหละคนคนลุกสู้กันหมดเลยวิถอยออกมาพอถอยออกมาตาที่เหลือไปเห็นน่ะเหมือนโลงเรือโรงใหญ่มันจะขยับอ่ะหรือเหมือนในโรงใหญ่แต่โรงสมัยนั้นคือโรงจำปานะสีเหลือง ซึ่งมันหนัก เออ เออ ซึ่งมันหนักแต่ลงไม่ได้แต่รู้สึกมันลงมันสั่นๆนิดนึงอะที่เห็นนะครับ พอพอเราได้เห็นอย่างนี้แบบก็รีบออกมากันเสร็จแล้วก็แต่แทนที่ตัวตัวตัวเจ้าของงานมันกลับเฉยๆมันมองมันมอง มองเฉยๆแล้วพอเดินไปอุ้มแมวดำตัวนั้นขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะ อืม เออ แล้วเราก็มองมันมันก็แปลกๆนะ แต่ด้วยความที่ว่า โอเคเราทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย คืนพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราต้องเอาลงอ่ะ ไปไว้ที่สุสานสุไมรีตกลงอ่ะพวกพี่ต้องค้างที่บ้านงานเขาเขาก็จัดที่ให้ให้เรานอนพวกพี่พวกพี่กับเจ็กก็เลยแบบ ทุกคนนะคือ ไปนอนกองในห้องเดียวกันโดยที่นะไม่แยกห้องนอนด้วยความรู้สึกแล้วมานั่งคุยกัน เอกเฮ้ยอย่างนี้มันมันมันเข้าข่ายอย่างที่ว่าหรือเปล่า อืมเจ็ดบอกงานนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วงานนี้เจ็ดว่างานนี้มันหนักกว่าหรือไม่สังเกตแล้วทำไมที่นี่มันมันเย็นผิดปกติ มันไม่ใช่เย็นแบบเย็นร่มรื่นอ่ะ แต่ความเย็นที่ที่สัมผัสได้คือมันเย็นแบบ เหมือนกับอับชื้นน่ะเย็นแบบบรรยากาศป่าช้าอะไรประมาณนั้นน่ะครับนึกภาพบอกว่าเออเย็นเย็นยืดเออ แล้วคืนนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงเด็กร้องกับผู้หญิงร้องทั้งคืน ทั้งคืนโดยที่พวกเราก็ไม่กล้าออกไปเขาว่า เจ้าของอร้านบ้านเขาห้ามเลยว่า อย่าออกมานะ กลางคืนนะอย่าออกมา แต่ก็ด้วยความคนเรานะสอดรู้สอดเห็นแต่ก็ไม่มีใครกล่าวไปก็จริงนะแต่ก็เหมือนกับ มันมีหน้าต่างก็ทำให้เราบอกน้ำแง้มดูบ้างอะไรบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เราแต่ตอนที่ว่า เรามาเนี่ย คนแค่ไม่มีแค่ไม่มี แต่พอหลังจากประมาณ คือกำลังเข้านอนกันเนี่ยอยู่ๆมือมนมีเสียงคนพูดคุยเฮ้ยเต็มบ้านเลยอ่ะครับ แล้วพอเปิดดูเนี่ยอยู่ๆก็มีมีคนมานั่งอยู่ตรงไอ้ตรงศาลาที่ที่จัดพิธีงานศพคคนมาไหนไม่รู้เยอะแยะอยู่อยู่ในศาลาเต็มไปหมดเลยในในบ้านเขาเต็มไปหมดเลยเออ ซึ่งเราก็ทำให้เรามองว่า เออ ชาติผู้ใหญ่ ก็คือตัวตัวพ่อของผู้ชายที่เป็นที่เป็นสามีของคนตายอ่ะครับนะเขาก็ออกมาแต่ทำไมทำไมตอนตอนทำพิธีทำไมเขาถึงไม่มากัน แล้วทำไมมา มาเอาตอนนี้ ซึ่งเราก็ค่อนข้างแปลกใจ แต่คนที่มันเข้ามาในในในบ้านบ้านงาแอร์ที่เก็บศพนะเฮ้ยแต่ละคนมันดูแปลกมันแปลกตรงที่ว่าชุดเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ย มันเป็นชุดสมัยก่อนอ่ะเออเสื้อเสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาก้วยอ่ะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยต้องเป็นคนรุ่นอาม่าเท่านั้นถึงจะ ถึงจะใส่อ่ะ ครับ เออ แต่เรามองจากระยะเด็กไข่เนี่ย คือเยอะมากมีทั้งเด็กมีทั้ง ผู้ใหญ่เออ บ้านนี้ก็ก็แปลกนะตอนที่ต้องทำวิธีคารวะอะไรพวกนี้ทำไมเขาถึงไม่มากันไอ้ด้วยความสงสัยอะเนาะเออแต่เขาโอเคเป็นบ้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจัดการไปคราวนี้หลังจากที่นอนกันแล้วพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเสร็จก็ได้วิได้เวลาที่จะ ต้องแบกลงขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่สุสานนะครับเอ่อตอนนี้ลงตอนแรกที่เรามา เราไม่รู้หรอกว่าโลงเนี่ยมันมีสองก็เลยต้องแบ่ง แบ่งเป็นรถสองคันเพราะลงลงไปหนึ่งรถคันหนึ่งเลยอะลงจำปาไปหนึ่งรถคันหนึ่งหนักแต่ทีนี้ลงจำปาน่ะดิ๊กอ่ะใช่ครับหนักนะ แล้วก็เอาเอาลงขึ้นไปเสร็จปุ๊บ นะครับ พอเอาลงขึ้นไปเสร็จ แล้วก็ต้องหารถอีกคันหนึ่ง เพื่อจะใส่ลงเล็กไปด้วยนะครับ แต่เราก็ยังไม่ได้ ยังไม่ทันได้อะไรรถอ่ะ ที่ทุกโลงเนี่ยอยู่ๆอ่ะน้ำเหมือนกับน้ำหนักมันเพิ่มอ่ะ นะครับยางระเบิดเฉยเลยอยู่ๆยางระเบิดดื้อๆอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหครับ พอพอมาตรงนี้ อาเจกที่เป็นหัวหน้า เราเขาก็บอก อืมอืมมันมัน มันแปลกๆแล้วล่ะแต่แกก็แบบ ที่ว่าแต่ แต่ลงใบหนึ่งอะถึงมันจะหนักแต่มันก็ไม่น่าหนัก ถึงจะทำให้ให้ยางมันระเบิดได้ อะไรอย่างเงี้ยแดีก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากไปไปไปเปลี่ยนยางรถเอาเอา เอารถอีกคันหนึ่งคันเนี้ย ก็เอารถอ่ะเอ่อรถหกล้ออ่ะมาทุกโรงใหญ่นี่เลยอ่ะ ครับ แล้วเอารถสิบเอาบรรทุกลงเล็กไปนะครับ แล้วไอ้พอเราเอาเอาลงขึ้นไปเสร็จปุ๊บพวกพี่ก็ต้องขึ้นไปอยู่บนรถหกล้อนะครับ แล้วก็เจ็กก็จะอยู่รถคันกระบะนะครับ แล้วก็รถเจ็กก็จะนำหน้าเราไปพวกพี่ก็ต้องคอยประคอง เอ่อลงเอาไว้เราแต่เราก็ผูกนะ ซึ่งระหว่างที่ไปอ่ะเราก็นั่งคือเหมือนกับว่า จะพูดพยายามพูดคุยนะแต่คุยกันไม่ออก เพราะว่า บรรยากาศบรรยากาศที่เรานั่งเอ่อกำลังขับรถไปเนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมของของของของว่า ความไม่สบายใจเกิด ทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลากพยายามจะหาเรื่องคุยแล้วแต่คุยไม่ออกช่วงระหว่างสักพักหนึ่งเนี่ย อยู่ๆอ่ะตอนที่รถเจ็ดเขาผ่านผ่านเลยขึ้นไปแล้ว ใช่ไหมครับนำหน้าเราไปประมาณพอสักคุณเฮ้ยอยู่ๆเลยมีรถสิบล้อขนอ้อยอ่ะอยู่ๆอ่ะเหมือนกับกลบหรืออะไรสักอย่างเนี่ย พุ่งชนมันทางรถหกล้อเว้ยที่พี่พูดวินาทีไอ้รถหกล้อ พี่เขาก็หักหลบอ่ะดีว่าหักหลบแต่หกลง มันตรงไปข้างทางเนี่ย ครับ ไอ้โรงเนี่ยนะอยู่ๆอ่ะมันก็พลิกถูกไหม เพราะว่าเลื่อยแรงแรงเบี่ยงของรถอ่ะนะ ไอ้ญาติที่ขึ้นมาด้วย เนี่ยสวยโรงอ่ะ คนหนึ่งโดนทับที่ขาครับคนหนึ่งโดนโดน ลงทับ เนี่ย ที่หน้าอก โอ้โหแบบแต่ดีว่ารถไม่ได้คว่ำนะครับก็คือตั้งใจก็จอดรถแล้วก็ตั้งไอรถสิบล้อก็จอดพวกเราก็รีบช่วยประคอง ไอ้คนขึ้นมาเอาลงขึ้นมา แล้วก็ พยายามเอารถขึ้นขึ้นข้างทางก่อนพอขึ้นข้างทางเสร็จก็เอาลงโอ้โหแต่มีความรู้สึกว่าลงมันหนักจริงๆ ครับ พอยกขึ้นมาเสร็จ ไอ้สองคนนั้นนะแบบโอ้โหอาการหนักคนหนึ่งอ่ะ โดนโดนโดนไปไปลงมันทับที่ขาเห็นหักเห็นกระดูกเลยเอาดีครับ เออ อีกคนหี่โชคดีหน่อยคือโดนหัวลงกระแทกที่หน้าอก โอ้แต่ก็เจ็บเลยครั้นี้ เออเจ็บพอวนรถกลับมาเจ็บก็บอกอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น แล้วก็บอกเนี่ยเหตุการณ์มาอย่างนี้ แต่ยังยังไม่ได้คุยกับไอ้ตัวบอกคนขับรถสิบล้อนะเจ็บก็บอก พวกญาติที่ตามขับรถตามหลังมานะก็รีบมาเอาไอ้สองคนเนี้ย ขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลครับ แต่ทีนี้มันเลิกมันไม่ดีแล้วถูกไหมลิฟวีเลิกมันไม่ดีแล้วอ่ะ เพราะเวลาที่เราเอาลงเข้าไปซีสุสานเนี่ย มันมีกำหนดเวลาที่จะเอาศพลงหมูมถ้าไม่ได้เลิกเนี่ยห้ามเอาลงเด็ดขาดเลยนะครับ แล้วพอ เอ่อ ก็ไปถามคนนเฮ้ย อยู่ขับรถยังไง อยู่ๆ ก็ หักรถมา หักรถหลบมันนี่เขาบอก ก็มีผู้หญิงเนี่ย ดินอยู่หน้ารถเขาอ่ะเขาก็เลยหักหลบมาเขาบอกเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงรูปร่างยังไง มีที่ไหน เมาเปล่าสมัยนั้นยาม้ายังมีเขาเรียกยาม้าไม่ใช่ยาบ้าเฮ้ยกินยาบ้าเปล่าคนขสมัยรถอ่ะ เออสมัยก่อนไม่ได้กินครับเออสมัยก่อนเนี่ยคือยาบ้า ยาม้าใช่ไหม เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นเรื่องปกติเลยนะพี่สังเนี่ยสมัยก่อนเราจะได้ยินข่าวว่าคนขับสิบล้อกินยาบ้ากันใส่ใส่กันไอ้ยาม้าสมัยนั้น ยังไม่ได้แรงยังไม่ได้แรงคือมันแค่ให้ตื่นตัวแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนยาบ้าสมัยนี้นะอยาม้าตอนนั้น คือเขาใส่กระติกน้ำใครเผลอกินเข้าไปนี่แบบโอ้โหบางทีอยู่ทั้งคืนอะไรอย่างงี้ ครับคราวนี้เราก็รอให้ก็เขาก็ทิ้งคนคนของบ้านนั่นเขาก็ทิ้งคนเขาไว้เพื่อจะเคลียร์กั ไอ้สิบล้อว่า เนี่ยม่ายังไง เพราะว่าคนเขาก็เจ็บอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้เราจะเสียเลิกไม่ได้นะครับ เราก็เดินทาง รีบออกเพื่อจะให้ทันเลิกที่จะเอาศพลงหลุมถูกไหมเพราะหลุมมาเปิดรอไว้แล้ว แต่มันเหมือนกับข้อซ้ำคำทัดยังไงไม่รู้อะฝนตกดูๆฝนก็เทมาแบบ ไม่ลืมหูลืมตาน่ะ มันก็ทำนี่ททำให้ระยะทางที่เราไปมันช้าลงนะวี อืมจนสุดท้ายเราไปถึงงานจริงๆอ่ะคือศพต้องฝังตอนบ่ายสามโมงกว่า วีรู้บ่าพวกพี่ไปจนกี่โมง ผมว่าเย็นแล้วอะหัวค่ำแล้วอะห้าโมงกว่าอ๋อใช่ห้าโมงกว่าวีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอกินนั้นหน่อย ได้พี่ คือโอเค เราไปอ่าอ่าอ่านเสริมมาเลย ไม่เมื่อกี้ผถามอะไรกำมลังจะบอกว่า ด้วยด้วยด้วยระยะเวลาผมกลับรู้สึกว่ามันน่าจะมันน่าจะไปแล้วมันเลทกว่านั้นเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวเราพิสศัก มันมีคนบาดเจ็บด้วยไงรับเออ ใช่ แต่ต้องบอกว่าระหว่างบ้านงานนะกับตุกสารอยู่ไม่ไกลกันมากเออครับ ไม่เกินไม่เกินสามสิบกิโลเออ เออ แล้ววีที่ดูเราออกตั้งแต่เที่ยงครับถึงห้าโมงจำเวลานะจำเวลาจำเวลาแน่นอนเลยเออแต่เราไปถึงเกือบห้าโมงเย็น เออเลยเลิกที่จะฝังแล้วคราวนี้งานเข้าเลยวีงานงานเข้างานใหญ่เลย พอเราเอารถเข้าไปในสุสานเสร็จปุ๊บมันจะมีโรงเก็บศพอยู่ใช่ไหมเป็นสลาเก็บ อืมอืมเราก็พอเราขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บ มันมีโรงตั้งรออยู่แล้วสองโรงรอที่จะฝังคือโรงที่ยังไม่ได้เลิกฝังเหมือนกัน พอเราเข้าไปเสร็จก็ต้องเอาโรงทั้งสองเนี่ย ทั้งโรงใหญ่โรงเล็กเนี่ยตั้งอยู่คู่แล้วคันนี้เนี่ย มันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเลิกทุกอย่างเสียก็ต้องให้สินแสดูใหม่เพื่อหาเลิกให้ได้เจกก็ต้องตีรถกลับกรุงเทพเพื่อไป ไปเชิญสินแส ที่สมาคมมานะแล้วคันนี้ใครต้องอยู่เฝ้าศพล่ะ เอาแล้วครับ เอาแล้วเออเรียบร้อยคันนี้ตกลงอ่ะ หวยออกคุณทุกทีพวกพี่ ครับ เพราะเจ็กเราก็ต้องไปกับอีกคนหนึ่งที่ขับรถได้ตกลงจะเหลือพวกพี่สี่คนที่จะอยู่เฝ้าโรงอยู่ที่สุสานครับนะครับอ่ะ ด้วยความที่ว่าปัดออกไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยไงมาก็เลยเดือนนั้นก็เลยเอ่อเข้าไปหาคนเฝ้าสุสานซึ่ง ไอ้ไอ้ไอ้โรงเก็บศพเนี่ย นะ ถัดไปก็จะเป็นอ่าสำนักงานนะครับ ที่คนเฝ้าสุสานเขาจะดูแลอยู่ ก็เป็นที่นอนที่ที่กินเขาด้วยอะไรอย่างนั้นแหละนะครับ ซึ่งอาเจกเนี่ยเราก็รู้จักอยู่แล้ว แต่ทีนี้เราก็ไป ซื้อขับข้าวกับปลาเตรียมมา คืนเนี้ยกะคิดยังไง ว่าไอ้สิ่ง สิ่งที่เมื่อคืนเราเจอ แล้วเหตุการณ์วันนี้เจอมันหูใจมันห่อเหี่ยวตกไปต่ตุ่มแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้อ้อแบบ เข้าไป อ่าพูดคุยกับอาเจดคนว่าสุสานว่าเออคืนนี้เดี๋ยวพวกว่าโอ้ขอนอนนอนที่นี่นะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคอยต่อทูบไม่ให้ทุบดับแล้วก็เติมตะเกียง ครับนี่คือประเพณีอืม นะครับว่าทุบทุบห้ามดับต้องไม่ให้ดับ อืมใช่เออแล้วอืมแล้วเราก็บอกให้เพื่อนอะไปซื้อกับข้าวกับปลามา เฮ้ยอย่าลืมนะซื้อเหล้ามาด้วย อืมนะเราเราไม่ไหวก็คือด้วยความว่าย้อมก็ต้องขอย้อมใจ กันแล้วงานเนี้ยเขาบอกเออในใจกันอยู่แล้วว่ามีแน่ใช่ไหมพี่ ปีศาคือมันมีอยู่แล้วแหละเออ มันมีอยู่แล้วลาวี ครับ มันมีแน่อยู่แล้วแต่ไม่จะจะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมซึ่งจากที่ อ่าซื้อกับข้าวกับปลาพวกพี่ก็ไปอาบน้ำอาบท่าครับบรรยากาศในสิบแปดตอนหกโมงเย็นนาวีคือมันมันก็เริ่มมืดแล้วใช่ไหมไฟก็แทบไม่มีใช่ไหมแล้วก็มันก็มีไฟที่เราดูตรงลงเก็บตกนะ แล้วเพื่อนเนี่ยที่ออกไปซื้อซื้อเราก็รออยู่เอ๊ะทำไมมันยังไม่มาสักทีนะเออเดี๋ยวอยู่อ่ะ เพราะจากที่ไปซื้อกับข้าวอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะประมาณสี่ห้าโลได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็จัดเตรียมที่นอนในในสำนักงานนะกะว่ากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนบัตรคือเพื่อที่จะไปต่อทู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เพื่อนกลับมา ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมมึงกลับมาช้าจังวะไปแค่เนี้ยครับเขาบอกเฮ้ย เนี่ยไปเจอเนี่ยตอนกำลังเข้ามาก็เห็นเออเฮียอาม่าอะไร เนี่ยเขากำลังเดิน เดินเข้ามาในในสุสานเว้ยเขาก็เลยทักทายเขาก็ไอ้หนุ่มมาจากไหนอะไรแล้วก็คุยกันไงก็เลยติดคุยกันอะไรเงี้ยอ๋อมางานอย่างนู้นอย่างนี้เขาเหรอเออ เออบอกว่าโชคดีหน้าอะไรหน้าอะไรเงี้ยว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเพื่อนก็นึกว่าเป็นญาติใช่ไหมก็ก็ขี่มอเตอร์ไซค์บอก คือให้ซ้อนมาไม่ได้ เพราะว่า เออที่นั่งมันไม่มีถูกไหมคนกลุ่มนั้นเขาก็เออ บอก เออติ้งไปไปเถอะเดี๋ยวอเดินเข้าไปเอง เพราะว่าตรงตรงตรงในสุสานเนี่ย มันก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะอืมวีดก็ห่างๆาแล้วก็คิดว่าคือเขาใช้ทางผ่านทางสุสานเนี่ยเดินกลับบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเพื่อนกลับมาอ๋อโอเค แต่สิ่งที่ไม่โอเค อย่างหนึ่งก็คือ เราเห็นหน้าของอาเจกก็บอกแกงหน้า แกงทำหน้าแบบ อืมงงๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ นะบอก แต่เราเขาก็ยังตอนนั้นยังไม่ได้คุยอะไรกันจนสุดท้ายตั้งสำรับนั่งกำลังนั่งกินข้าวซึ่งระหว่างที่นั่งกินข้าวเธอเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เจกก็ฟัง เจกก็บอกโอ้โหแล้วเลือกอะไรวะไม่เลือก เขาบอกว่าหรือมีมีเทียบไหมเทียบที่ว่า เอ่อบอกวันตายของคนตายไหมก็เอาเทียบมันเอาไม้เขาดูเขาบอกโอ้ชิบหายแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันวันแรงนี่ว่าเนี่ย อืมเฮ้ยวันนี้ข้ามฝังนะเว้ยโอ้ยครับ เออพวกนี้ไปเอาศพนี้มาไงวะแล้วเขาบอกแล้วรู้ว่าศพนี้เป็นยังไงมาเป็นยังไงมาไง ก็บอกว่าศพนี้เป็นศพแม่ลูกเจ็บ แม่ลูก แล้วทำไมไม่เอาลูกเขาอยู่ในโรงแยกไม่้ลูกทำไม ครับอ้าวเจกโอ้คราวนั้นแหละ เจกบอกพวกเื่อนตามพวกมาเลย เสร็จปุ๊บแกวิ่งเข้าไปในห้องของแก เสร็จปุ๊บแกไปเอาสายสินนะครับ เอาทุกอย่างมาวิเอามาเสร็จปุ๊บแกไปพันวิ่งรอบโรงเลยอ่ะครับ เออ พันรอบโรงเลยอ่ะทั้งโรงเล็กโรงใหญ่หแบบแกโอ้เกาหัวเลยบอก โอ้ยคืนนี้กูไม่ได้หลับแน่นอนแน่ๆเลยเว้ยผมพูดอย่างนี้พวกพี่ก็สะดุ้งดิไม่ได้หลับแน่นอน ว่าต้องมีอะไรจะไม่เจ๊เออไปไปไปเข้าไปนั่งคุยก่อนแต่เขาพยายามขยันขยอให้เจ๊กเล่า แต่ก็เจ๊กก็ยังเหมือนแบบมึงงำพมึงงำแบบไม่อยากจะเล่าอะไรเงี้ย ก็เลยให้แกก็ค่อยกินเหล้าพอกินเหล้าพวกเราไปสักพักหนึ่งเจ๊กก็เหมือนกับว่าแกเริ่มตึงๆแล้วบอกโอ้ยพวกเรื่องนี้มันโชคร้ายจริงๆว้ มงตกไหวะมาอะไรไม่มาไอ้คนที่ตายวันเนี้ยทางคนจีนเขาว่าตายตายเลิกเลิกประตูนรก่ะ แล้ววันนี้นะเป็นวันประตูนรกเปิด เออ แล้วเสือกไปในวันสุสานครับมาที่ศาลสุสานศาลที่สุสานมึงรู้ไหมพลังหินมันเยอะขนาดไหน เออ เออแล้วมันแล้วมันจะดูด สิ่งที่ไม่ดีมาที่จะ กันตัวเองไม่ดีนะพวกเลยนี่ดวงตกไปเจ็ดปีเลยนะผมกาฟังอย่างนี้ก็ตึ้งดุ้งลยวพี่ดวงตกไปเจ็ดปีเลยเหรอ เออ แล้วก็เนี่ยคนที่ตายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิง อืม แล้ว รายละเอียดตรงนี้พี่จำไม่ได้ว่าเขาอาจจะใจเจ็บเขาเล่าละเอียดนะแต่พี่จำไม่ได้ว่า เออดีเทลมันเป็นยังไงนะ แต่โอ้โหเราพอเราโอ้โหเฮ้ยชะตาเหมือนกับเขาดวงเขาแรงอ่ะ โหเรากินเหล้าไปจากที่กำลังกล่มกลุ่มโอ้โหมันเริ่ม เริ่มไม่กล่มแล้วไง อืมอันนี้ยถึงเวลาที่จะต้องไปต่อทูบแล้วไงครับช่วงที่ ไม้แรกเพื่อเดินไปแล้ว ครับเพื่อที่จะต่อพอพอมันเดินไปอยู่ๆมันก็ร้องว้ากแล้วก็วิ่งกลับมาอเราก็เฮ้ยเป็นไงพวกมึงมาดูนี่มาดูหลังจากที่ เอ่อ มันมาเรียกพวกเราก็เดินออกไปดูวีสิ่งที่เราเห็นอ่ะ จำได้ไหมสายสินเนี่ยเออเออานทอดลงตรงนี้ตรงใหญ่อ่ะใช่เฮ้ยสายสินมันขาดจุยหมดเลยอ่ะอุ้ยมันเหมือนมีคนมาฉีกเหรอเอามือดึงดึงอย่างนี้เหรอเอออุ้ยใช่กระจุยเลยอ่ะโอ้ชิบหายแล้วผมโทษครับแล้วแล้วพอ พอมาตรงเนี้ยพอเจ็บเห็นหรือเจ็บก็รีบแบบ ทำพิธีอ่ะไปเอาย่าแกมาเสร็จแกเอา ยัน ยันของคนจีนหูมาแปะแล้วแกก็ไม่ใช่หูอันนี้เขาไม่เรียกเยหูเขาเรียกอะไรเป็นยันพระเขาเรียกยันยันันือเออ ใช่ เอายันนี่มาแปะรอบลงแล้วก็บอกให้เอาสายสินพันอีกรอบ ครับ ช่วงระหว่างเราพันสายสินน่ะเฮ้ย เรารู้สึกเหมือนลงมันสั่นเว้ย ไม่ได้ตาฝาดหมอเลวีไม่ได้ตาฝาดสาย เอาแล้วไง แล้วพอเจ็ดพันใส่เสินเสร็จผมแกก็เอากระดาษมึกบอกพวกเรือช่วยกันแปะ แปะแปะ เราแปะทั้งหมดตีรับได้เลยเสร็จแล้ว เนี่ย เราจะไปที่โรงเล็กเฮ้ยวีโรงเล็กเหมือนมีคนจะมันมีมือมันแงะลงเว้ยเหมือนมีคนจะแงะลงออกมา เออ โอ้โหคันนี้ เจ็ดเขาบอกจนสุดท้ายเนี่ย ก็คือทำการ ปาใส่สินแปะกันเต็มที่แล้วก็เด็กบอก เออโอเค น่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะนะ แต่ระหว่างที่เราเดินกลับไป อ่ะมันมีเสียง อืมเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อ่ะครับออกมาจากโรงโอ้โหเท่านั้นแหละพวกพี่สับตีนแตะวิ่งเข้าสำนักงานเลย อ่ะเจ็ดก็เอาตาเข้าไปเสร็จทุกคนคือมองหน้ากันอะวีแบบ โอ้โห อะไรวะเนี่ยมัน เฮ้ยอะไรมันจะฮีทอะไรขนาดนี้วะนี่ยังนี่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะนี่ยังไม่ทันเที่ยงคืนนะ ครับ ตอนเนี้ยด้วยฐานที่ว่าแบบเด็กเขาบอกเออเนี่ยโอ้ทำพิธีแล้ว สะกดสะกดไว้แล้วคิดว่ายังไง คืนนี้ก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอแต่ทีนี้ระหว่างที่เรากินกำลังกินไปด้วยความที่ว่า เราเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ปะ พอเริ่มเหนื่อยก็คือนี้ว่า ก็เริ่มอ่ะเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็เป็นผัดนะเพราะว่าทูบทูบก้านหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เวลาประมาณสักน่าจะสามชั่วโมงเนี่ยตอนหนึ่งกะครับ อ่าตอนนั้นอ่ะประมาณสักสามสี่ทุ่มก็คือพี่นอนเลยอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมมูฟังสามชั่วโมงนะเออ ของผมก็อย่างนั้นใช่สามชั่วโมงห้ามกลับประมาณสามชั่วโมงนะครับ อ่าว่าต่อเลยบีนั่นแหละฮะตามนั้นนะพี่ผมเสริมแค่นั้นเอง เอออ๋อโอเค แล้วหลังจากนะโอเค พี่อ่ะเป็นผัดแรกคือผัดเที่ยงคืนครับนะโอเค แล้วเพื่อนๆคือคือเราก็ไปนอนก่อนนิดนึงเพื่อนเพื่อนก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่นั่งกินเหล้าอยู่กับเจ็กอยู่ด้วยความที่ว่าแบบนะมันมันก็ปลอบใจตัวเองอะเนาะแล้วหลังจากนี้เพื่อนก็สะกิดเฮ้ยถึงเวลาละนะมันก็จะ มันเองก็นอนบ้างแล้วจะเจ็บเขาก็ยังไม่นอนเขาก็ยังเหมือนกับว่านั่งคิดอะไรของเขาอยู่แต่เราก็ลุกขึ้นมา เออเจ็บไปด้วยกันไหมแต่เจ็บเขาเหมือนเขาเหมือนก็คิดอะไรอยู่เนี่ยแหละแต่ก็เลยไม่เป็นไรนะไอเราเองก็มีเราก็สิทธิ์ลุงหมานเนาะเราพอมีดีแล้วว่าก็เดินเข้าไปเดินเดินเดินปุ๊บเออทูบมาใกล้หมดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เจ้ผมผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่นะผมไม่ได้มาทำอะไรเจ้นะ ผมจะเอาเจ้มาดูบ้านใหม่แค่นั้นเองนะเจ้อย่าทำอะไรพวกเราเลยอย่าหลอกได้แต่ได้หลอกได้หลอกแต่พูดแล้วพูดเจ็บใจอย่างนั้นอ่ะตรงที่เราพูดน่ะจู่ๆเฮ้ยมีมีเสียงเด็กแอะ ออกมาเสียงหรือเสียงแบบแอะออกมา เออโง่จะโง่ไปมองแบบอืมขัดปันอ่ะ คือขัดปันเลยจริงๆอ่ะจุดปุ๊บแต่ในมือที่สั่นปักทู่ลงไปอ่ะ แล้วก็เสียงแย่ออกมาเสียงเด็กร้องไห้อ่ะครับโอ้โหเออ เสียงเด็กร้องไห้ไอ้ลมใหญ่ก็ ไม่เว้ยมีคนเอามือตบลงอย่างเนี้ยเออเออมีคนตบลงอย่างเนี้ยครับตบมาจากเสียงตบลงไม่ใช่เสียงคอะนะแต่เป็นเสียงตบอย่างเนี้ยอ่าโอ้โหพี่ปักทูบเสร็จพี่พี่วิ่งถอยกรูดวิ่งกลับวิ่งเลย ครับ อยู่ทำไมเออ พอมา พอมานั่งแต่ปุ๊บนั่งอยู่เจ็บที่นึกว่าเจออย่างนี้ เจ็บแล้วยคงบอกหรือจะพูดอะไร ปิดประตูให้เรียบร้อยปิดไฟด้วยฮะหรือเก็บอะ้รปิดไฟเชื่อว่าแล้วเพื่อนมันก็นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็เต็มจนเอ่อจนนั่งเฝ้าต้องนั่งเฝ้าให้ถึง เอ่อตีสามเพื่อที่จะปลุกเพื่อนอีกคนน่เนี่ยมาเปลี่ยนถูกป่ะช่วงระหว่างนั่งเฝ้าก็นั่งคุยอยู่กับเจ๊ ทำไมเจ๋กต้องให้ปิดไฟ เออ หรืออยากได้เพื่อนคุยเหรอ ฮะ หรืออยากได้เพื่อนคุยอีกไหมเออแค่หรือเปิดไฟหรือจะได้คุยอีกเยอะเลยนะ โอ้โหพอพี่ปักพี่ก็รู้แล้ว โอเคครับ เจ๋กปิดไฟครับ เออพอปิดไฟ เราก็จะเหลือแต่จะเปิดเป็นแท่งเทียนอ่ะแล้วนั่งคุยกับเจ็กว่าเนี่ยตกลงเนี่ย เขาเขาผิด เอเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดอย่างนี้บ่อยไม่เจ็บบอก ตั้งแต่เจ็บทำงานพิสูจน์สารมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแจ็คพอตจริงครับแจ็คเล่าให้ฟัง เออ แล้วพอ พอเล่าให้ฟังเสร็จเหมือนกับมีเสียงสีเท้า เสียงคนพูดคุยเดินไว้วีครับ พี่ก็มองหน้าเจกแล้วเจกก็เอามือมาตู้ปากเสร็จปุ๊บแล้วก็แกก็ เราตรงนี้พอเราหันออกไปเราวีแสงไฟในโรงโรงอ่า สาระเก็บศพน่ะ มันยังมีอยู่ถูกปะแต่แสงไฟในห้องเราก็คือเรานอนแล้วถูกไหมแต่ถ้าเรามองไปเราก็พอจะที่จะมองเห็นถูกปะครับสลัวสลัวอยู่ แต่สิ่งสิที่เราเห็น ใช่ สิ่งที่เราเห็นมีอากงอาม่าคืออากงอาม่าคือคนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะ ม่เดินเต็มตลาเลยอ่ะโอ้ยคนลุกครับ พอเดินเดินโอ้โห คือจะร้องแล้ว จะร้องแล้วอ่ะ เด็กเอามือมามาปิดอะปูเห็นอ่ะอย่าทักทุกทุกทุกมึงอย่าทักมึงอย่าทักครับอัดกัรนหายใจไว้น่ะใช้ใช่ยมึงอย่าทักไปไปหลบแล้วก็ค่อยหลุดไหลตัวมานอนลงอยู่กับพื้นนะอื สิ่งที่แกได้ยินกับเสียงเป็นเสียงพูดคุยทักเสียงเสียงเดินอยู่รอบโรงอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะวิครับ เออแล้วหลังจากตรงเนี้ยมันเหมือนโอ้โหใจมันเต้นตุกๆๆๆเลยนะ แบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอไอ้ที่เจอตัวเป็นเป็นตัวไอ้นี่ตัวเดียวพอละป้ายถูกปะครับอ้าพี่ศักด นึกภาพออกปะพี่ฉักเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เสียงหายไปประมาณสิบวิพี่ เหรอ ใช่ พี่กอดพี่ย้อนพี่ย้อนให้วีหน่อยหนึ่งย้อนไม่ให้หน่อยเดียว ตอนที่ลุงเขาเอามือปิดปากพี่อ่ะตั้งแต่เอามือปิดปากเลย ก็ บอก บอกกระซิบบอกว่า จะพูดจะพูดครับมึงจะเรียกเข้ามาหาเราเหรอเออ ก็ค่อยไหลตูลงมานอนบนพื้นอ่ะคือสิ่งที่เราเห็น คือแววตาคือเขาหันมามองทางเราด้วยไง โอ้โหเขาเห็นดิเขาเขาน่าจะรู้อ่ะแต่ด้วยความที่ด้วยความที่ว่า ไอ้ตรงเนี้ย ตรงตรงสำนักงานก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถูกปะครับเออเราก็ ช่วงที่ตอนนั้นอ่ะพี่ก็เลยแบบ คือที่พอไหลตัวรอลงไปได้โอ้โหใจมันเต้นตุุ้ดุุ้ดุุ้ดุุ้ดุุ้ดุุ้ดุุ้ดุ้ดุือด้ดุนดุตดุตดุรดุ็ดุงได้ดุดุดุดุดุดุดุดุนดุุ้คดุูดุยดุนดุะดุ้ดุิดุทดุได้ดุดุดุดุด่ะ้าหมดุอ่ะลือมันลือมาอยู่ตรงนี้ใครทำเรือโอ้ยเป็นเสียงผู้ใหญ่ถามกันเลยอ่ะ ครับ โอ้โหแล้วก็เสียงผู้หญิงก็ร้องอยู่นั่นน่ะจนจนพี่ก็ อยู่กับเจ็ดอยู่ในท่าตรงนั้นน่ะ จนนาฬิกามันอยู่นาฬิกาหนึ่งเป้งตีสามวีนาฬิกาสมัยก่อนที่เป็นลูกตุ้มเห็นป่ะเออเออเออเออมันแล้วมันจะดังดัง ดังทีหนึ่งหูสะดุ้งทีเนี่ยเออพอถึงตีสามตีสามทีถูกป่ะพอตีสามทีเป้งเป้งเป้งเสร็จเนี่ย ได้เวลาเพื่อนที่จะต้องเจอแล้วปิด บอกเออเออ มันก็เหมือนแบบสลึมสลือตื่นเออเฮ้ยต่เวลาเปลี่ยนตู้แล้วกูจะนอนแล้วแต่เราก็เราก็ไม่ได้บอกมันนะคือเราคือถ้าบอกเนี่ย คือมันไม่กล้าออกไปแน่นอนอถูกปะครับ มันก็ เอ้าไม่ปิดไฟ เออโอเครู้เรื่อง อ่ะหรือเอาไปฉายไป เนี่ยไปเปลี่ยนมันก็เหมือนแบบคนเพิ่งตื่นนอนมันก็สงบสงแงถูกป่ะลุยครับ เออแล้วมันก็เดินแล้วก็มาเปิดประตูออกไปไฟฉายส่องช่วงนี้มันส่องก็คือมันเหมือนกับเออคนมันครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเดินเดินเดินเดินเดินไปเว้ยพอไปเสร็จ คือพี่กับเจ๊กอะลุกขึ้นมาดูนี่มันเดินไปอะเหมือนเหมือนกับมันไม่เห็นอะมีอากงอาม่าอะไรมองมันตามันเป็นแถวเลยอะมองมองเหมือนเออ ไอ้นี่มาไงวะ เออ เอออุ้ยขนลุก เออมันมองมันไปเสร็จปุ๊บ เขาคือที่พี่เห็นคือเขามองมันอ่ะ มันเหมือนกับว่า มันก็ เออพยายามจะทำให้เสียจมันง่วงนอนไงมันจะทำให้เสียจมาเถอะพอทูบมันก็จุดทูบใหม่ก็พยายามปักเว้ยพอมันปักอ่ะมีมือคนแก่มาปัดมือมันไม่ให้มันปักมันก็งงเอ๊ะทำไมมันมันปักแล้วเหมือนมีคนมามาฉุดมือมันอ่ะนึกนึกนึกเล่าออกเว้ยครับ มีคนบอกไม่ให้มันไม่ให้มันปักอ่ะเอาง่ายๆไม่ให้มันปักอ่ะเมันเขาเหมือนเขาแกล้งอ่ะเออ มันก็เอ้ยตอนนั้นก็อยากจะลืมเอ้ยอะไรวะ พยายามจะปักมันก็ปักไม่เข้า จนจนเหมือนกับว่ามัน มันก็เอาไฟสายส่องอีกทีพอส่องเท่านั้นแหละวีครับ อยู่ข้างโรงที่มันเห็นอ่ะ คือเป็นมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยตรงตรงโรงทั้งสองข้างอ่ะเท่านั้นแหละ มันเอาทุบปักเสร็จปุ๊บมันวิ่งกลับ เข้าห้องเลยครับเต็มเต็มร้องโวยวายใหญ่เลย ครับ พอพอมันร้องเสร็จทราปิดปากมันนะ่ะแต่ช่วงที่มันวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยสายตาทุกคู่มองมาทางห้องเราหมดเลยอะวีโอ้ยกูอยู่ตรงนี้กันครับพอมองพอพอแค่ตรงนี้เสร็จพอปิดตูอะไรเรียบร้อยเจ็กวิ่งเอายันอะมาแปะเลยแปะตรงประตูสองข้างแล้วไอ้ตรงตรงหน้าต่างอะ บอกเฮ้ยรีบพวกเลยรีบไปปิดหน้าต่างเลยยอมร้อนอะตอนเนี้ยคืออากาศในห้องอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเรารีบเอาดึงมือไปปิดตรงนี้คือด้านหน้าเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมวีโอ้โหนั่งนั่งนั่งเต็มอยู่ต้นไม้เต็มต้นไม้ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยคนประยองนั่งนั่งทั้งยืนอ่ะโอ้โหปิดปิดปิดแล้วก็พม่านรูดเสร็จปุ๊บนั่งกันกอดกันคมอยู่ตรงนั้นอ่ะ มาเสร็จเนี่ยพอหลังจากตรงนี้เสร็จวีเสียงเคาะหน้าต่างบ้างเคาะประตูบ้างครับออกออกมาเล่นการบ้างเฮ้ยหรือมาเยี่ยมโอ้ม้งสิโอ้โหทั้งคืนนี้จนหกจะหกโมงเช้า อ่ะตีห้าเนี่ยตีห้าครึ่งอาจารย์ได้เสียงไก่ขัน ครับพอไก่ขันนะโอ้โหพวกเราเหมือนว่าโหโดนโดนเหมือนโอ้ แล้วอยู่ๆก็มีเสียงรถวิ่งมาคืดอ่ะนะไม่ได้รถคันเดียวรถรถมาหลายคันอยู่พอมาเสร็จปุ๊บซึ่งซึ่งตอนนั้นที่เราเรารู้สึกว่า น่าน่าน่า น่าจะปลอดภัยละแล้วก็ตอนที่เราต้องบอกว่าไอ้ตอนเสียงรถเนี่ยเรายังไม่ได้ยินนะเสียงรถเข้ามาแล้วอยู่ๆมีคนน่ะตอนมามาที่ประตูสำนักงานแล้วตบปังปังปังปังปังปังปัง เฮ้ยตื่นตื่นตื่นตื่นได้แล้วโอ้โหตอนที่เขาตกปังปังแล้วเขาตกใจยังไม่ไปเหรอเออเออเออ แล้วพอพอ พอได้ยินเป็นเสียงเฮ้ยเป็นเสียงเด็กโอ้โหคณนโล่งใจเลยโล่งใจแต่เปุ๊บรีเปิดประตูเลยพอเปิดประตูเข้ามาเสร็จเด็กก็เดินเข้ามาพร้อมกับติงแสห้องอะไร พอเสร็จเนี่ย พวกนี้เป็นอะไรกันวะโอ้โหยังจะถามเป็นอะไรกัน ไม่ตายก็ไม่ไม่ ไม่จับใกล้หัวโกนก็บุญแล้ว ครับนะครับแล้วพอตรงนี้มาทุกก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เจ๊กฟัง เออนะพอเล่ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเจ็กก็บอกโอ้เรื่องนี้มันมันไม่จบง่ายๆเว้ยมันต้องมีอะไรสินแสก็บอกใช่มันต้องมีอะไร เดี๋ยวพัวลองดูเลิกดูเลิกก่อนว่า เลิกมันจะได้ทีฝังเช่าเลิกฝังไม่ได้ ต้องอยู่อีกคืนนะปีโอ้โหยังไม่ได้ฝังอีกเหรอเออ ยังไม่ได้ฝังนะครับนะครับ ตอนเนี้ย้องต้องกองบอกว่าพาร์ทต่อไปคือกงเต็กสามและเนี่ย ก็คือจบที่กงเต็ต่อนี่ นี่มันจบแค่กงเต็กสองนะฮะยังไม่จบนะฮะพี่ ผมต้องบอกแบบนี้นี่คือแค่กงเต็กสอง กงเต็กหนึ่งเนี่ย ยังยังพอชิว แค่เจอเจอแบบในงานศพกงเต็กสองเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยพี่ศักดิ์อึดอัด เหนื่อยเหนื่อยแบบ เหนื่อยลุ้นมันแบบ มันเหมือนสงคราม จิตวิทยา กับ ระหว่าง ผี ที่ที่อยู่สุสานผี ที่เพิ่งจะตายเพิ่งจะเอาศพมาไว้ที่สุสาน รวมไปถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดรอบๆตัว เมื่อกี้แอบหลงเมื่อกี้แอบหลงเอาตัวเองอะไปนั่งรอพี่ศักดิ์อยู่ในห้องนอนตรงนั้นอะโอ้โหโคตรโอ้ยเฮ้ยวีน่ากลัวพี่พี่ยังขนลุกไม่หายทุกวันเนี้ยคือพูดตรงๆเล่าถึงเรื่องนี้ทีไรแบบอโคตรน่ากลัว มันมันเป็นความแบบไปไหนก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันแบบคุณผู้ชมผมเคยเห็นนะไอ้บ้านพักของ เขาเรียกเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในสุสานที่เขาคอยดูแลสุสานนะฮะ มันจะเป็นเหมือนห้องพักห้องเดียวนะแล้วก็จะมีโดมที่มันเอาไว้กันแดดกันแดดเฉยๆไม่มีอะไรรอบล้อมนะ แล้วก็มีเก้าอี้ไว้นั่งกินข้าวข้างนอกเฉยๆมันมีอยู่แค่นั้นนะแล้วรอบตัวมันมีแต่สุสานมีแต่กบแบบเต็มไปหมดอ่ะ โอ้โหรอบรอบรอบเต็มไปหมดมีแต่สุสานอ่ะ มีแต่ป้ายลงมีแต่ป้ายหน้าศพคนที่มันเป็นเรียกเขาเรียกว่าอะไรครับที่ที่เราไปเชงเม้งกันแล้ว เราเอาเอาหอยไปโปรยกันอะห่วงซุยเออมีแต่ห่วงซุยเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหมันใช่มันไม่น่ามันไม่น่าเดินแล้วคืนนั้นอ่ะคือ เออครับพี่ต่อเลย แล้วจะบอกคือว่าคืนนั้นเด็กก็บอกคืนเดือนดับ เลิกผีเลิก เลิกผีประตูผี เลิกเออเอเลิกผีออก เลิกเลิกที่เขามาบอกกันทีหลังโอ้โหใช่ รอนะพี่รอคือแล้ว เหมือนเป็นประเพณีว่าถ้ามีศพใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับ เด็กเขาเล่าให้ฟังนะอ่าหมายถึงว่าดวงวิญญาณเดิมๆต้อนรับ ใช่ โอ้โหอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ครับ โอ้โหแล้วแล้วก็คิดดูศพมันไม่ใช่แค่สิบยี่สิบแต่มันเป็นร้อยอ่ะร้อยอยู่แล้วพี่นะเออ มันเป็นร้อยไอ้ที่เราเห็นนะสิ่งที่ว่าพูดแล้วยังขนลุกก็คือตอนที่ว่าเอายื่นมือไปเพื่อที่จะปิดหน้าตาเราวี แล้วก็นั่งอยู่เต็มต้นไม้ยืนอยู่โอ้ยช็อตนั้นนะคือ เป็นเป็นเป็นผมผมกัดลิ้นตายอ่ะไม่ต้องมาหลอกแล้วกัดเนี่ยกัดลิ้นเลยให้ตายเลย น่ากลัวไปมานั่งอยู่บนต้นไม้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยว้าโอ้โหแล้วแววตาแววตาที่มองอ่ะ ก็คือเราก็รู้คือคือถึงถึงเรามันจะห่างเราไม่มากก็จริงแต่เรารู้สึกถึงการต้องมองอ่ะอืมโอ้โห มันเป็นอะไรเรื่องเรื่องนี้เล่าเล่าเล่า ยากแล้วหายใจไม่ทั่วท้อง นี่ยังไม่ลวมโกเล็กสาวโกงเล็กสามนี่โหดกว่านี้อีก ผมอะนั่งฟังวิศักไปด้วยแล้ว ผมก็เหมือนว่าผมอะเป็นน้องที่เป็นโดนพ่อบังคับไปทำเรื่องเดียวกับพิสศักดิ์แล้วก็ไปต้องไปอยู่นั่งเฝ้าอยู่ในสุสานนั่นนะหูพิศักดิ์เป็นหนึ่งคนที่ไปอยู่ตรงนั้นโคตรอึดอัดเลยนะไปไหนก็ไม่ได้ คืออยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องอยู่เลยมันออกมามันไม่ใช่แบบออกมาง่าย ๆ นะในสุสานข้างในอ่ะไม่ออกยังไงอะวีชั่วโมงนั้นน่ะ โอ้ยแล้วมันกี่โมงแล้วอะจะมาแบบ เฮ้ยกูอยู่ไม่ไหวแล้วไปเลยสีคนเดินออกพร้อมกัน ใครจะไป ผมถามหน่อย ตรงนั้นอะปลอดภัยสุดแล้วก็ก็แค่ตอนว่า เปลี่ยนทู่มาสามชั่วโมงเปลี่ยนทีวีไอ้ไม้จุดไอ้ไม้สองไอ้ไม้ตีสามเนี่ยหนักกับเพื่อนโดนอ่ะ ครับ นั่นถึงอ่ะเป็นแค่จับตันเลยนะฮะ